ก่อนไปเนี่ยทุกข์มากเลย เจอคนไข้ที่แบบป่วยป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย แล้วก็แขนบวม แล้วก็กลัวตายห่วงโน่นห่วงนี่อะไรเงี้ยค่ะ แล้วเราก็มีทักษะน้อยที่จะเข้าไปดูแลแล้วก็ทุกข์คือเราทุกข์ที่ว่าเราไม่รู้จะไปช่วยเขายังไงให้หายกลัวให้หายกลัวตายอะค่ะ ก็เกิดจากโยมที่มาถือศีลเนี่ยเราก็ขาดหายไป แล้วก็ถามหาโยมด้วยกันว่าเขาไปไหน ก็อยากจะรู้สาเหตุก็บอกว่าเป็นเพราะไม่สบาย เสร็จแล้วเราก็ออกไปเยี่ยมคนป่วยเราเห็นชาวบ้านที่ยากจนมากๆ สาเหตุที่เขาไม่ไปโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่อยากจะเสียเงินเขาอยากจะเก็บเงิน ไว้ให้กับลูกหลานมากกว่า ด้วยความจนนะ ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยมันเป็นโอกาสที่เราได้ทำความดีอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นโอกาสที่เราได้ส่งวิญญาณคนคนหนึ่งเนี่ยนำทางเขาให้ไปสู่สุคติภพมันก็เป็นเรื่องที่ที่น่าจะทำ แม้กระทั่งพระเจ้ามีพูดเลยว่าในจิตวาระสุดท้ายของชีวิตอะไม่ว่าเขาจะทำบุญทำบาปมันมามากน้อยแค่ไหน แต่จุดจิตสุดท้ายของชีวิตเนี่ยช่วงนั้นเป็นกุศล เขาไปสุคติทันที คือเราทุกข์กับการที่เราไปคาดหวังว่าเราอยากช่วยให้เขาคลายความกลัวตรงนั้นนะคะ เสร็จแล้วมีโครงการมานะว่าจะมีอบรมระยะสุดท้ายท่าน ผอก็อนุญาตให้ให้เราไปร่วมอบรม หลังจากอบรมมารู้สึกเลยว่า ทุกตรงนั้นที่ทุกที่ไปเจอคนไข้กลัวตายเนี่ยพอได้อบรมแล้วทุกลดลงเลยค่ะ เพราะเราเราได้ปลดล็อกตรงนั้นแล้ว เรามีทักษะที่จะเข้าไปช่วยเหลือเขาไปเยียวยาแล้วก็วางใจเรา ไม่ทุกจากการเจ็บป่วยหรือว่าไม่ไปเพิ่มทุกข์ให้เขา แล้วยิ่งมีพระมาเนี่ยพระท่านก็ยิ่งมีเทคนิคเพิ่มมากขึ้น เพราะว่าท่านศึกษาธรรมะ ไปเยผ้าอยู่ที่สุพรรณแล้วก็ส่งเงินมาเลี้ยงแม่เลี้ยงเลี้ยงนค่ะช่วงใหม่ๆที่มายังไม่มีโครงการตัวนี้เข้ามาเนี่ยพระมาเยี่ยมคนป่วยไปถามเตียงคนป่วย ต่างๆเนี่ยหมอว่าตวาดใส่แล้วก็บอกว่าให้ผู้ป่วยพักผ่อนงดพูดซะอย่าไปพูดอย่าไปคุยมากเดี๋ยวจะเหนื่อยอย่างเงี้ยเราก็ใจโฝเลยว่าทำไมหมอตวาดใส่คนป่วยแล้วพูดให้ให้เราแบบเนี้ยพอผ่านการอบรมในโครงการ เสร็จแล้วพอเข้ามาโรงพยาบาลเนี่ยหมอมีความเคารพพระมากเราก็เลยดีใจว่าตอนนี้ธรรมะเข้ามาอยู่ที่โรงพยาบาล พระมีส่วนช่วยดูแลคนป่วย นั้นหมอรักษาทาง กายแต่พระจะช่วยรักษาทางใจ คือหมอ ก็ไม่ได้ทำอะไรแบบโดยพระการ ก็จะสอบถามดูก่อนว่า ให้พระมาเยี่ยมไหมเงี้ยถามคนป่วย คนป่วยก็ อุ้ยดีเลย หมอนะนิมนต์พระท่านมาเลยเนี่ย อยากคุยกับพระอยู่ด้วยเงี้ยยังไงตอนมีบุญใครเชื่อมยิ่ยงยยมยเป็นประจำอยู่ไหนก็เป็นประจำอยู่ไหนผมอ่ะผมก็ประจำนบุรประจินประกีสองสองปีคนเียวกเราเดียวคนดีว ักการของอาตมาก็จะเป็นที่ว่า ต้องรู้ข้อมูลผู้ป่วยด้วย รู้เสร็จเราก็คิดกลวิธีที่เขาไปเยี่ยมเขา ต้องคุยกับเขายังไง ป่วยรายนี้มีปัญหายังไงเราเปิดใจคุยกัน คุยไปคุยมาเสร็จเราก็ค่อยๆแทรกธรรมะให้เขา ผ่อนคลายออก ผ่อนคลายออกจากที่ว่าเออแทนที่มาทุกข์นะเราสู้มาทำอย่างอื่นดีไหมถ้าไม่ชอบสวดมนต์กิจการอื่นก็มี พระมาอยู่เป็นเพื่อนนะสัมผัสอยู่เ่นะสัมผัสอยู่ที่ปลายนิ้วของพระเลยเห็นไหมเนี่ยโยมรู้สึกได้ รับรู้ได้ พยายามรวบรวมสติเนาะโยมเนาะกลับมา บริสแกนคือจะเป็นการที่ว่าทำให้เบี่ยงเบนจิตของผู้ป่วย กิจกรรมนี้จะดึงผู้ป่วยออกจาก จุดที่เขาเจ็บปวด ไปส่วนที่ไม่เจ็บ ผ่อนคลายตัวเอง ไม่กุ้มใจ ตามพระเด้ออ่า เราพูดโทเนาะมใจมันประเสริฐดีเนาะพาดูสอนดูไม่ใจคนป่วยทำตาม แลวคนป่วยมีสติมากขึ้น เสียงร้องคาง ก็ระงับลง แล้วก็ทำให้เขารู้สึกตัวว่า ตอนนี้กายเขาป่วยแต่ใจเขาไม่ป่วย คนป่วยสามารถฝึกปฏิบัติธรรมได้ และมีสติที่จะระงับข่มเวทนาให้ลดลงได้ นใจไหมคุณคุณนไหมเนี่ยเยี่ยม แต่ก่อนเนี่ยเราจะใช้พลังเยอะมาก ใช้เวลาเยอะมากในการเข้าไปดูแลคนไข้แต่ละเคสแต่ละเคสอย่างเงี้ยด้วยด้วยพลังอันอันน้อยนิดนะแต่พอมีทีมพระมาแล้วแบบ เวลาก็ลดลงแล้วก็เหมือนกับถูก เขาเรียกว่าอะไร เหมือนแก้ปัญหาถูกจุดนะคะคนคนไข้เขาก็คลายทุกข์แล้วยิ่งผู้ป่วยที่ระยะสุดท้ายที่กำลังจะจากไปเนี่ยพอได้มาทำพิธีที่เล่าให้ฟังเนี่ยค่ะรู้สึกเป็นภาพที่ทั้งผู้ป่วยทั้งเราที่ที่เห็นภาพนี้ก็รู้สึกประทับใจอะค่ะอาตมาคิดว่าพอมาช่วยงานจุดนี้มาทำงานจุดนี้เป็นจิตอาสาจุดนี้รู้สึกว่าเรามีคุณค่าต่อสังคมมาก โดยเฉพาะเราได้ช่วยเหลือคนที่เขาไม่มีที่พึ่งเขาเจ็บเขาป่วยเขาทรมานเนี่ยเราได้เอาธรรมะไปหยิบยื่นใส่มือเขาใส่ใจเขา คุณค่าของชีวิตการเป็นพระมันก็เลยคิดว่าการบวชของเราไม่สูญเปล่า และสร้างประโยชน์ให้กับโลกกับสังคมมาก ได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นจริง ตรงที่ว่าไม่เขาก็เราต้องมานอนอย่างนี้เหมือนกัน แต่เรายังไม่ป่วย แต่เขาป่วยอยู่ไม่นานเราอาจจะเป็นอย่างเขาก็ได้เขาก็เหมือนครูของเราถ้าเรามีการกวาดเตรียมตัวเตรียมใจตัวเองไว้รอได้้สุขใจอะค่ะที่ที่ได้เข้าไปช่วยเหลือได้เข้าไปดูแล ได้เห็นเขาจากไปอย่างสงบเนี่ยแล้วก็มีน้องที่เข้ามาใหม่ๆ มาช่วยร่วมดูแลเนี่ย เห็นน้องเติบโตขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ ก็คือเราก็มีพลังมากขึ้น คิดว่า ตรงนี้สำคัญมากเลย ที่ที่จะมีเมล็ดพันธุ์เพิ่มขึ้น ก็ปะกรณ์นิพานะคะ ท่านก็เลยมาบอกว่า เออ เนี่ย มีพระที่วัดป่าอตุโลนะ อยากจะไปร่วมทีมเยี่ยมบ้านด้วย ว่ายังไงหมอลินยอมยอมให้ไปไหมอะไรเงี้ยแล้วบอกเออ ก็ดีเหมือนกันนะก้อนก็เลยว่า บอกว่า เออ ถ้างั้นเดี๋ยวยังไง เดี๋ยวหนูจะไปประสานอีกครั้งนึงอะไรว่าอย่างนี้ พอหลังจากนั้นก็ไปทำเรื่อง ทำเรื่องบันทึกข้อความก็ทำหนังสือราชการมาเรียนท่านเจ้าอาวาสวัดนะคะพระอาจารย์มุตว่า ขอนิมนต์พระอาจารย์จิ๋วค่ะไปร่วมทีมเยี่ยมบ้านกับเราด้วย ที่เดินไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรามีเวลาว่างเนี่ยเราก็จะไปเยี่ยมคนป่วยวอดอรไรนั้นก็จะเดินตัดทุ่ง เพราะว่าหลังวัด กับหลังโรงพยาบาลเนี่ยมันจะตรงกันแล้วเดินตัดทุ่งเข้าไปนะแต่ว่าหลังวัดมันจะต้องมุดรั้วหน่อยปวดมาไหนแน่เป็นจังไหนแน่เจ็บแต่ขานี่ค่ะลงหนาลงหลังไปแน่ละละเจนี่เป็นสิมาให้สินในอันนี้เด้อ เป็นแบบตายตัวเองราเยี่ยมพามาเยี่ยมพอเยี่ยมบ่อย ๆเข้า ทางโรงพยาบาลรู้ก็เลยชวน ชวนไปอยู่ในทีม เพราะโรงพยาบาลก็มีทีมเยี่ยมผู้ป่วย เราบวชเป็นพระมาแล้วเราทำอะไรใช่ไหมเรามาสวดมนต์ไหว้พระอย่างเดียวแล้วมันไม่พอ พระสงฆ์น่าจะเข้ามาช่วยตรงนี้ได้มากขึ้นนะ ส่วนหนึ่งการที่เป็นพระมันก็มันก็ได้ละได้ตรงที่ว่าโยมเห็นผ้าเหลือง ใจเขาก็ได้มา 4 5 0แล้ใช่ไหมโยมเปลี่ยนอิริยาบถมาเป็นนั่งบ้างก็ได้นะ เราใช้ในส่วนของกรรมฐาน พระกรรมฐานก็จะพูดถึงเรื่องจิตเรื่องใจเป็นส่วนส่วนมากอันเราก็ไปเยี่ยมไปให้กำลังใจให้ศีลให้พรโยมก็โอเคนะ เราก็มองเออเป็นการสิ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะที่เราธรรมะไปให้ชาวบ้านถึงถึงที่บ้านมังาิจูธรรมะกลายเป็นว่าตลอดมาที่เราทำงานเนี่ยเราเขาจะเป็นทีมเวิร์กเลย พอพยาบาลไปปั๊บจิตอาสาเขาต้องวัดความดันชั่งน้ำหนักถามอาการ ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงว่างอาตมาก็จะไปนั่งคุยกับญาติโยม ถามอาการเป็นยังไง คนไข้ เริ่มจากยังไงทำไมเปรป่วยสาเหตุมายังไง เมื่อก่อนทำอะไรมาบ้าง อันพอเรารู้แบ็กกราวของชีวิตเบื้องหลังเนี่ยเวลาเราจะดึงจิตใจของเขาเนี่ยง่าย เราเพียงแต่เราไปกระตุ้นให้เขานึก นึกถึงสิ่งดีๆ นึกถึงสิ่งที่เป็นกุศล อันยมนึกถึงตรงนี้บ่อยๆใช่ไหมหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้ที่ยมนอนป่วยเยียงบนคนไข้เนี่ยนึกถึงตรงนั้นแล้วรู้สึกยังไงบ้างโยมลืมไปเลยใช่ไหมเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วมีความสุขไหมสบายใจไหมให้นึกบ่อย ๆ ถ้าโยมนึกถึงกุศลบ่อยๆนะโยมรู้ไหมนาทีสุดท้ายของชีวิตเนี่ยถ้าจิตเป็นกุศลนะ ไปสู่สุคติเลยนะ เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยร่างกายเจ็บป่วยนก็สุดนร่างกายก็ก็เคยคุยอาจารย์คันชิตนะตอนครั้งแรกเนี่ยที่อบรมจากอาจารย์คันชิตเนี่ยที่อบรมเนี่ยมันก็คือเป็นเบสิกให้เรารู้ใช่ไหมเสร็จแล้วออกไปปั๊บมันก็แล้วแต่สถานการณ์ ที่จะที่จะเอาเราไปใช้อะแต่เอาเบสิกตรงนี้เข้าไป ก็ดีมากที่ว่าคือบางคนเขาเห็นผ้าไปเนี่ยเขาไม่เคยเห็นผ้าที่อื่นไปเยี่ยมคนป่วยค่ะเขาก็เลยภูมิใจมากเขาบอกว่าเออเดี๋ยว พาหลวงพี่มาอีกนะเขาเขาว่าอย่างนี้ก็เลยเขาก็ภูมิใจเขาดีใจมากเลย ที่เห็นหน้าพ้าไปค่ะสุดท้ายของชีวิตเขาวางจิตได้ดีเขาวางจิตเป็นกุศลเขาไปสู่สุคติ เราพอใจ การที่ผมทำตรงนี้เนี่ยผมออกไปเยี่ยมผู้ป่วย ผมไม่ใช่ไปเยี่ยมผู้ป่วยอย่างเดียวนะ ผมเอาธรรมะไปให้กับญาติโยม ญาติพี่น้องเพื่อนบ้านของผู้ป่วย ผมรู้สึกมันมีคุณค่ามากของการเป็นพระ ส่วนของรพสตเนี่ยอาศัยความร่วมมือจากชุมชน แล้วก็ความสมัครใจของจิตอาสาเข้ามาร่วมทำงานเคสบางเคสจะได้รับแจ้งจากจิตอาสา ผู้ป่วยเนี่ยเข้าสู่ระยะสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งเป็นพยาบาลก็จะเข้าไปเยี่ยมเพื่อประเมินอาการประเมินความต้องการของผู้ป่วยว่าผู้ป่วยต้องการอะไร ญาติต้องการอะไรในวาระสุดท้ายของชีวิต ยังมีอะไรที่ค้างคาใจยังมีอะไรที่ ยังต้องการทำอีกนะคะทางเราก็จะทำให้ หลังจากนั้นน้องก็จะกลับมานะคะประชุมทีมกัน ว่าเราจะจัดทีมเข้าไปช่วยอย่างไร แล้วก็จะมีฝ่ายไปเตรียมเรื่องของดอกไม้ทูบเทียน เตรียมเรื่องของสังฆทานนะคะเตรียมหนังสือสวดมนต์แล้วก็จะมีฝ่ายจิตอาสาไปนิมนต์นะคะท่านพระครูสุนทรธรรมประสาทนะคะเจ้า คณะตำบลดอนจำพู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจำพูเป็นประธานนะคะแล้วก็จะมีท่านกำนันท่านประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบล แล้วก็ทีมเครือข่ายจิตอาสานะคะพอไปถึงบ้านผู้ป่วยก็จะมีทีมไปปรับเรื่องสภาพแวดล้อมนะคะไปดูแลเรื่องของความสะอาด ความสุขสบายของผู้ป่วยก่อนที่จะได้ฟังเทศได้ทำบุญนะคะแม้ว่าอายุในช่วงระยะหลังๆนี้ อบตเขาจะเป็นฝ่ายในเรื่องของการสนับสนุนงบประมาณ แต่ว่าที่นี่อบตหรือว่าเครือข่ายอื่นๆ ก็ทำงานร่วมกันไม่ไม่แบ่งว่าฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายสนับสนุนหรือฝ่ายนี้เป็นฝ่ายนำ แต่ว่าจะทำงานร่วมกันเคียงบ่ายเคียงไหลไปด้วยกัน จิตใจก็จะเบิกบาน จิตใจก็จะผ่องใสแม้นร่างกาย ในนามของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยก็สอด คล้องกันกับนโยบายของทางคณะบริหารอยู่แล้ว ที่เราจะดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตให้กับพี่น้องประชาชน แต่อบตก็จะมีในเรื่องของงบประมาณนะคะแล้วก็อัตรากำลังคนให้ อย่างรอพสตอหรือว่าอนามัยเนี่ยเสนอโครงการเสนอกิจกรรมเข้ามาหาอบตเนี่ยอบตมานั่งคุยกันเออโอเค โครงการนี้มันเป็นประโยชน์ที่ตก กับพี่น้องประชาชนเป็นการดูแลเรื่องสุขภาพจิตสุขภาพกายนะคะ เราก็จะไปกันได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือผู้ป่วยทางด้านสุขภาพจิตเราดูแลหมดนะคะเจริญอายุนายโยมแม่นะ วันนี้สบายใจดีใจอาตมาก็ขออำนวยวยพร ได้ทำบุญนะคะ ได้ฟังเทศโปรดในเรื่องของการตายหรือไปเทศให้กำลังใจนะเราก็จะประเมินแล้วก็บอกกับพระอาจารย์อีกทีว่าผู้ป่วยรายนี้ยัง เคสนี้จะอยู่ได้เป็นปี 3 ปี 5 ปี เพราะฉะนั้นพระอาจารย์ สวดต่ออายุ สวดคาถาสิบทิศเป็นการให้กำลังใจผู้ป่วยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้าคนไหนเรามองแล้วว่าไม่ไหวแล้วนะคะก็จะไปแบบก็เราก็จะทำตามความต้องการครั้งสุดท้ายนะคะมีการให้ ญาติผู้ป่วยนะคะมาบอกรัก บอกลาขอขมา ก็จะเสร็จพิธีกรรมที่ที่เราทำในแต่ละครั้ง แล้วก็จะมีการนัดหมายครั้งต่อไปว่าเราจะมากันวันไหนอีกมาดูแลซ้ำอีกแต่จริงๆแล้ว งานพระจะต้องเกี่ยวข้องกับชุมชนโดยตรงอยู่แล้วมีการทำงานร่วมกันทำให้มีพลัง มากขึ้นนำธรรมะที่เป็นธรรมโอสถ เข้าไปถึงผู้ที่กำลังรู้สึกจิตใจยังวุ่นวายก็อาศัยธรรมะทำให้จิตใจสงบลงได้บ้างกรุ่นก็ทางดีใจทางเสียใจ ดีที่ภูมิใจที่เราได้ดูเมย์อยู่กับเมย์อย่างใกล้ชิดจ้ะมีคนมาเยี่ยมมีจิตอาสามาเยี่ยม แล้วพี่น้องเพื่อนบ้านก็มากันเต็มตลอดทั้ง พนักงานอบตก็มา นายุเข้ามาป้าก็ถึงดีใจถึงเสียใจเลยทีมอาสายาใจเข้าไปดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยเราไปดูแลเรื่องของจิตใจของผู้ป่วยจิตใจของญาติ เข้าไปให้กำลังใจแล้วก็ให้ผู้ป่วยน้อมรับในระยะสุดท้ายอย่าง ปกติสุข แต่ถ้าคนไหนที่ได้ทำได้รับการดูแลนะญาติก็จะไม่นึกเสียใจว่ายังไม่ได้ทำอะไร ก็จะไม่ค้างคาใจ ต้องกล้าทำนะคะเพราะอยู่รพสตเนี่ยเราต้องกล้า เพราะเราไม่มีแพทย์ประจำรพสตองค์ความรู้เราอาจจะมีไม่มากเทียบเท่ากับโรงพยาบาลชุมชน แต่ถ้ากรณีที่เรามีปัญหาในการทำเนี่ยเราสามารถประสานไปยังทีมพี่เลี้ยงโรงพยาบาลชุมชนได้ ในกรณีที่มันเป็นปัญหา แต่ว่าให้ลอง ลองกล้าที่จะทำลองกล้าที่จะก้าวนะคะคิดว่าน่าจะทำได้ทุกที่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรพอเราเข้าไปดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยหลายๆรายเนี่ยจะพ้นจากความทุกข์ทรมาน ไม่ยึดติดกับชีวิตพร้อมที่จะละสังขารไปอย่างสงบ เพราะฉะนั้นเนี่ย ชุมชนเขามองเห็นว่าการมาดูแลระยะสุดท้ายเนี่ยเป็นการส่งวิญญาณให้กับผู้ป่วยไปสู่สุคติภพ ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดไหม แต่เรามีโอกาสที่จะนำทางเขาให้ไปสู่สุคติภพมันก็เป็นเรื่องที่ที่น่าจะทำแล้วก็ยังรู้สึกว่ามีเพื่อนร่วมเดินทางยังมีคนห่วงใยเขา ถึงจะตายถึงจะเสียชีวิตก็เสียชีวิตในอ้อมกอดของคนที่รักในอ้อมกอดของชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่อยากให้เครือข่ายอื่น ๆ เข้ามาร่วมทำตรงนี้ด้วย